เฮ้ย เอาเติม โอเค เออเอาเติม เฮ้ย ไอ้น้าหล่อต้องเติม เฮ้ย เอาเติม เกือบพังแต่ปังเสืออีกแล้วอ่ะ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 โอเค คำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้ รับคำแนะนำไปผมเราเริ่มกันที่เบต20 เลยนะ ทุน 200 ผมจะเล่น 10%ของเงินทุนนะ ผมเจลิสิบโอ้โหเอ้ยมันคือซานิทอัปเปล่าอ่ะมันใช่ซานิทอัปเปล่าในเอาวีไอตอนนั้นน่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกูขอร้องล่ะกูขอร้อง อะไรอ่ะอะอย่างว่าสูอ๋อ มันจะเพิ่มจะเอออีหยังวะเนี่ยอีหยังวะสูอีหยังวะ อันนี้อยู่ในค่ายของ PG Slot นะ ผม Legendary Monkey King นะร้อยยี่สิบ ี่ยงวะเนี่ยสูไม่เคยเล่นนะเนี่ยโอ้ จะหมดตูดแล้วครับท่านผู้ชมจาก200เหลือร้อยเดียวเราเบ็ดหนักไปหน่อยนะ ก็ไม่เป็นไรครับผมเราเชิงเบ็ดหนักอยู่แล้วเราสุดอยู่แล้วเฮ้ยเอา เติมเคเออเอาเติมเฮ้ยไอ้น้าหลอกต้องเติมเฮ้ยเอาเติมเกือบพังแต่ปังเสืออีกแล้วอ่ะ เฮ้ยเรื่องจัดเลยฮิปปี้ฮิปปี้บิ๊กเกินเกิอมาตูดบวกได้ไงงงแปมหมกวะเฮ้ยไอ้บ้าเคลงมาเหรอบ้าเคลงตะแกนเธอเบ้าเคตะแกนั่งหมดความหวังนั่งน้ำตาริน ข้าวปลาไม่ได้กินเบียย่าย่าย่าซันต้าเบียแล้วเนี่ยกระบอกมาไม่ได้ใช้ตามเคยมาแล้วมันแล้วมันแล้วอเต็มเจเจเจเจเต็มอุ้ยเติมเอ้โอ้เอียเพื่อนเพื่อน ลายหน้ามีต่อนะบอกเลยถ้าไม่มีต่อมีเกมเกมมันโปร เฮ้ยสวยดิสวยดิอย่างเงี้ยสวยดิสวยดิทำไมกูเกินไปสองรอบสามรอบ มันมามันก็ไม่ได้ใช้เอาถ่ายอ่าะเล่นแต่อาอาเล่นแต่แอร์นะครับผมเอาละมึงหายแล้วเก็บได้ละกูต้องพานเนี่ยยังเคยเป็นแม่เจ็ดเล่นอ่ะ ้ำพางอย่างนั่งเทปนนะอัะแต่ไอ้ยัีเป็นคนพยาอ่มานั่งเล่นเกมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมโอ้ตอนนี้ เอาอีกแล้วผมจะกลับคืนทุนอีกแล้วนะเฮ้ยหายตะเกียงแก้ว โอ้โหเรายังหนึ่งอ่ะม้ามซิปเอาเติมโอ้ยไม่น่ามีต่อผมดูจากราเ้ยเพื่อน เพื่อน โอ้ มึงมาทำไมมาแล้วก็ไม่ได้ใช่ เฮ้ย เฮ้ยมีลุ้น มีลุ้น มาเหอะกูขอร้องอ่ะเพื่อนหลายรอบแล้วม้งอ่ะโอ้ มันมันเข้ายากเข้าเย็นจังวะโอ้ ตายคิวเปิมเคช่องสองหรือสิบ เคหรือสิบโอเค เต็ม เอ ช่องสาม สิบช่องสองเว้ยมึงลงช่องสามไอ้แกเอ้ย รู้นะผม โอ้ยต่อย่อยๆแง่ๆจากเป็นพันนะผม ตอนนี้เหลือ 400 แล้วนะ ยิงผลเนตั้งแต่เป็นพันแล้วแหละ พันปะวะไม่แน่ใจนะผม เฮ้ย เอาเต็ม โอ้เบาจังวะโอ้ยน่าหล่อน่าจะแพงสุดนะผม เวลาเล่นงานดูเวลาไอ้ทุยเวลาจะเล่นกันก็ดูเวลาการเล่นดีๆนะครับผมกูไม่เชื่อมึงหรอกนะก็เวลาการเวลาเราจะเล่นเกมเหมือนทักเกมนะผมผมอาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการเลือกเวลาการเล่นนะผมอ่ะเดี๋ยวจะมาแนะนำการเลือกเวลาการเล่นขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะผมว่าเล่นเวลาไหนดีอะไรไหนดีจริงๆอ่ะ คือข้อดีของเวลาเวลาเล่นถ้าเรารู้เวลาเล่นว่าเกมสมมติว่าเราก็ลองไปเลยครับผมลองไปเลยว่าช่วงไหนของเกมเนี่ยที่แม่งแตกดีแบบแบบไม่เกลือเราก็ยึดช่วงเวลานั้นเป็นหลักเลยละกันนะครับ ผมเป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆนะเวลาจะเล่นนะครับผม หรือไม่แน่จริงๆก็สูตรสแกนสล็อตก็มีนะ แบบที่มันดีๆนะผมแต่ผมก็ยังหาไม่เจอนะแล้วก็ไม่เข้าให้กูไงออโต้ครับ ตอนนี้เฮ้ยเอาเติม คิวลงเหรอเพื่อน ไม่ลงมึงจะเอายังไงอะกุมโอ้โหกูจะบ้าพุทโธพุทถัง ไอ้หน้ารอเบิ้ลมา เอาหน้ารอเติมเลยครับผมเอาเรื่องจัดคำนั้นนั้นกูเล่นวนอยู่ห้าร้อยนานละก็ขออภัยในคำหยาบมันด้วยนะ ผมมันเป็นอารมณ์การเล่นเท่านั้นนะจ๊ะโอ้ โอ้ โอ้ตาย ตาย ตาย ต้องฝากใหม่ไหมเนี่ยโอเคออโต้สิบรอบผม จัดไป เดี๋ยวแม่งเวนที่วิตีกอล์ฟอีกคอยดูคอยดูทุกคน ทุกคนเชื่อผมไหมมันจะเวนที่วิตีกอล์ฟเฮ้ยนั่นไม่ตีกอล์ฟแล้วเต็มเลยครับเออ ี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้สวยผมสวยมาแล้วพวกก็จะลงให้กูเนี่ยหูเอากูขึ้นเลย กูนี่ขึ้นเลย มันเป็นฟีเจอร์มีฟีเจอร์ไง หรือแค่หมุนอ๋อมีตัวคูณเฉยๆฮะ ยเอาเติมโอ้โห มีดอกเดียวแล้วหายดอกเดียวแล้วหาย อ่ะขอพันหนึ่งเลิกเลยนะผมกำไรห้าเท่านะกำไรสี่เท่าเอาเติมเลยก็เติมเจช่องแรกมา เพื่อนขอร้อง เออเอาเติมไม่น่ามีต่อเหลือสองรอบโคตรเกลือเลย เกลือเลยนะผมเบ็ดยี่สิบเลยนะโอ้โหคิวหรือสิบเอาคิวมาผม สวยเอช่องแรกสิบช่องสองโอ้โอ้ พันเดียว ไม่ถึงพันด้วยจบไปที่ 735 บาทนะครับผม โอ้ยเกลือ ถามว่าเกลือไหมมันก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นหรอกครับ แต่มันแบบเผิดการคาดหมายเอาเอาไหลไหลโอเค หยุดก่อน โอเค ทีนี้ไหลดีน่าแกะเนี่ยที่อย่างนี้ไหลดีโอเคขอจบที่1,195 บาท เลยละกันนะครับผม อ่าวันนี้เรากำไรมาพันหนึ่งหนอะเนาะ เดี๋ยวปัดเศษไปเล่น ๆ ดีกว่านะครับผม ปัดเศษไปเรื่อยๆเล่นๆนะผม อ่าเผื่อจะเข้าเนาะปัดเศษ200นี่เนาะ โอเค ก็ใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์หนุ่มนาเกลียกันด้วยนะ ผมและลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ด้วยนะแล้ววันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ สวัสดีครับ